นาซังคนิจิวะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ เราจะมาเรียนวิธีการบอกความสามารถพิเศษของเรา หรือว่าความถนัดของเรากันค่ะ เริ่มแรกนะคะ เรามาดูกันที่คำศัพท์วันนี้นะคะ ก็คือคำแรก คำว่าความสามารถพิเศษนะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโทคุกิโทคุกิ แปลว่า ความสามารถพิเศษค่ะ ถัดมานะคะ คำว่า เชี่ยวชาญ หรือว่าเก่งนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า โจซึ โจซึแปลว่า เชี่ยวชาญหรือว่าเก่งนะคะ ถ้าเราต้องการบอกว่า เล็กน้อย หรือว่านิดหน่อยนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าสโคชิสโคชิแปลว่า เล็กน้อยหรือว่า นิดหน่อยค่ะ ถัดมานะคะคำว่า ภาษาญี่ปุ่นนะคะ ก็พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่านิฮงโกนิฮงโกแปลว่า ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษนะคะในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า เอโกเอโกแปลว่า ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า ชูโกคโกชูโกคโกแปลว่า ภาษาจีน คอมพิวเตอร์นะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าพาโซคงพาโซคงแปลว่า คอมพิวเตอร์ ถัดมานะคะคำว่า ใบรับรองนะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าไลเซนส์ไลเซนส์จริง ๆ แล้วคำนี้ก็มาจากคำว่า license ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะถัดมา คำว่าทำอาหารนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าิโอสก o ริมัสเดียวดิโอสก u ริมัสแปลว่าทำอาหารค่ะ ถัดมา คำว่า เขียนนะคะ ใช้คำว่า k a คิมัส คะคิมัสแปลว่าเขียน อ่านนะคะในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโยมิมัสโยมิมัสแปลว่าอ่านค่ะ ถัดมานะคะคำว่าพูดคุยค่ะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าฮานาชิมัสฮานาชิมัสแปลว่าพูดคุยค่ะ สุดท้ายนะคะคำว่าสามารถ หรือว่าทำได้นะคะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเดคิมัส できますแปลว่า สามารถ หรือว่าทำได้ค่ะ ทีนี้ในการสัมภาษณ์ งานนะคะคำถามส่วนใหญ่ที่ เขาจะถามกันก็คือ คุณ มี ความ สามารถพิเศษ อะไร คะ ช่วย บอก ความ สามารถ พิเศษ มา หน่อย นะคะ ผู้ สัมภาษณ์ อาจจะ ถาม เรา ว่า โทคุกิวะ นันเดสกะโทคุกิวะ นันเดสกะก็แปลว่า ความ สามารถ พิเศษ คือ อะไร คะ ยก ตัว อย่าง นะคะ วิธีการ บอก ความ สามารถ พิเศษ ของเรา เรา อาจจะ บอกว่า ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะ ก็พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่านิฮงโกะฮานาเซมัสนิฮโกะฮานาเซมัสแปลว่า พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะ ถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษได้นะคะ เราก็จะพูดว่า เอโกะโยเมมัสเอโกะโยเมมัสแปลว่า เราอ่านภาษาอังกฤษได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราต้องการบอกนะคะว่า เราเขียนภาษาจีนได้นิดหน่อยนะคะ เราก็อาจจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าชูโคคุโกกะสโกชิคาเคมัสชูโคคุโกกะสโกชิคาเคมัสถัดมานะคะ ถ้าเราต้องการบอกว่าเราเนี่ยเก่งด้านการใช้คอมพิวเตอร์นะคะ ก็อาจจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าパソコンが得意ですパソコンが得意ですแปลว่า ฉั้เก่งคอมพิวเตอร์ นะคะถัดมานะคะ ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเราทำอาหารเก่งนะคะ ก็อาจจะบอกได้ว่า เดียวดีกะโจซูเดส เดียวดีกะโจซูเดส แปลว่าฉันทำอาหารเก่งนะคะ ทีนี้ลองมาพูดกันเป็นประโยคยาวๆดูนะคะนิฮงโก ภาษาญี่ปุ่น เอโก ภาษาอังกฤษ ชูโกคุโกะเดคิมัส หมายถึงว่า ฉันสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ แล้วก็ภาษาจีนได้ นิฮงโก เอโกชูโคคุโกกะเดคิมัส เชื่อมประโยคด้วยคำว่าและนะคะ ใช้คำว่า โซてパเตンとโซคงโตเดียวดีกะ โจซูเดส และยังเก่งด้านการทำอาหารแล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์ด้วย โซてเต โโซคตเดียริกะโจซูเดสแล้วก็สุดท้ายนะคะ เชื่อมประโยคอีกครั้งหนึ่งว่าโซเรนิยิ่งไปกว่านั้นนะคะไคโกไลเซนสึโอมดเตมัสโซเรนิไคโกไลเซนสึโอมเตมัสยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย ยังมีใบรับรองนะคะ ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นด้วย พูดเป็นประโยคยาวๆ ทีเดียวนะคะ ว่านิฮงโกเอโก 中国語ができますそしてパソコンと料理が上手ですそれに介護ライセンスを持っていますก็จะพูดยา